ตอนนี้ขอพาทุกท่านกลับไปที่ อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะณบ้านนาต้นจันทร์ตำบลบ้านตึก ไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวน ที่อบอวลไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันหลากหลายนะคะ อย่างเช่น ผ้าหมักโครน ตุ๊กตาบาโหน อาหารพื้นถิ่น แล้วก็วิถีชุมชนที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ถึงเวลาของการทำความรู้จักกับชาวไทยยวนกันแล้วค่ะ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ เรื่องราวดีๆอีกมากฟ้ายังมีมากมาย แล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลม ให้เธอหนีไปจากความวุ่นวาย ไม่ต้องคิดอะไร จำฉันมาไปด้วยกัน สดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผม และรายการอันซีนอาเซียนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติชาติพันธุ์ชาวไทยยวน ที่บ้านนาต้นจันทร์กันครับ และสำหรับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับ ผมก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวสินปัญญาวุฒิกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวิน มหาวิทยาลัยนเรศวรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ อยากจะถามเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของชาวไทยยวนนะครับอาจารย์ที่หมู่บ้านนาต้นจันทร์ครับคือหมู่บ้านนาต้นจันทร์เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เราอยู่ในอำเภอศรีสัชาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งเราอาจจะคิดว่าเป็นภาคกลาง แต่แท้ที่จริงแล้วหมู่บ้านนี้เป็นบ้านเก่าแก่ดั้งเดิม ที่อพยพมาจากทางภาคเหนือนะครับอาจารย์ครับแล้วจุดเด่นของหมู่บ้านนาต้นจันทร์คืออะไรครับ ผ้าหมักโคนเป็นสินค้าส่งออกโอท็อปที่ทำรายได้ให้หมู่บ้านปีนี้เกือบ 10-20 ล้านต่อปี อาจารย์ครับแล้วอย่างที่ผมทราบมาว่าที่นี่ครับ เปิดโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักด้วยเนี่ยครับ เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวได้มาอย่างไรครับ กระบวนการหนึ่งกระบวนการผ้าผ้าหมักโคนเนี่ยมีการค้าขายคนก็แล้วก็มีขายที่กรุงเทพเปิดศูนย์ขายไปเมืองทองต่างๆ คนเริ่มสนใจว่า เอ๊ะแล้ว หมู่บ้านที่ผลิตผ้าหมักโคนเป็นอย่างไร ก็เริ่มเข้ามาเที่ยวพอเริ่มเข้ามาเที่ยวเราก็ทางกลุ่มก็ได้มาการปรึกษากับมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้โครงการวิจัยของสกว ร่วมกัน โดยผมได้ทำโครงการเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชาลัยหมู่บ้านนาต้นจันทร์เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เข้าร่วมในการเป็นแหล่งโฮมสเตย์รอบอุทยานประวัติศาสตร์โอ้โหได้ฟังอาจารย์เล่ามาักขนาดนี้ อยากเห็นสถานที่จริงแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปเจอสถานที่จริงกันเลยดีกว่าครับ แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ ผมที่มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยครับในวันนี้ เราไปกันเลยดีกว่าครับ และตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านอัตลักษณ์สุโขทัยครับ บ้านนาต้นจันทร์ก่อนที่ผมจะเข้าไปข้างในนะครับ ผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับพี่แหม่มครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะซึ่งพี่แหม่มนะครับก็จะเป็นผู้ที่จะแนะนำสถานที่ที่นี้นะครับ ให้ผมและคุณผู้ชม รู้ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดที่นี่มากยิ่งขึ้นนะครับผม พี่แหม่มครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะให้พี่แหม่มเล่าถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่ครับผมว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับ ที่เนี่ยของเราอ่ะอพยพมาจากทางเหนือ เป็นคนเมืองค่ะ มาจากเชียงตุงเชียงลุงอะค่ะ อพยพมาค่ะ มาตามลำปางลำปูนเนี่ยค่ะก็คือมาแล้วก็คือสำเนียงก็จะเป็นทางเหนือค่ะ มาตั้งลกลากที่เนี่ยสองคนแรกตีเขาเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยก็คือ แลไปซ้ายขวาเนี่ยก็คือเห็นแต่ต้นจันทร์เยอะมากค่ะ เขาก็เลยว่าเออเอาละ ชื่อเป็นบ้านนาต้นจันทร์ก็แล้วกันนี่นี่คือที่มาของชื่อเพราะต้นจันทร์มีนักมีเยอะเนี่ยค่ะ ต้นจันทร์นี้ต้นไหนครับผม จะเป็นอย่างนี้ค่ะต้นที่สูงสูงอันนี้ใช่ไหมครับใบเขียวเข้มเขียวเข้มใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วจุดเด่นของที่นี่ครับมีอะไรบ้างครับค่ะ โดยรวมแล้วที่ลูกค้ามาแล้วก็ประทับใจก็ในเรื่องของการทำผ้าค่ะมีทั้งผ้า มีทั้งอาหารถิ่นข้าวเปิบมีทั้งภูมิปัญญาบ้านตามวงเป็นกายกรรมบาโหนนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่แหม่มจะพาน้องไปดูค่ะ ว่าต่างๆที่ได้ได้พูดถึงเนี่ยทำยังไงวิธีการเป็นยังไงค่ะ โหคุณผู้ชมครับ แค่ฟังก็น่าสนใจแล้วครับผมผมว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ แล้วตรงนี้พี่แหม่มพาผมมาดูอะไรครับ ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการทอผ้า ค่ะที่เราทำเส้นฝ้ายเสร็จนะคะ เราก็ต้องมาผ่านกระบวนการเขาเรียกว่าการทอ ก็คือทอให้เป็นผืนก่อนอใช่ที่เราจะไปหมักโคนอีกรอบหนึ่งต้องค่ะ ใช่ค่ะ เราต้องมาผ่านกระบวนการทอก่อน ค่ะน้องโดมเนี่ยค่ะกำลังทำอยู่พอดีเลยค่ะ อ๋อสวัสดีครับ สวัสดีครับอาเหลี่ยมค่ะ ทอคนทอผ้าลายขีดหมักโคน มือโปรเลยค่ะ อ๋อ อันนี้จะเป็นลายเก่าค่ะ ลายดอกพิกุลที่นี่คือมีลายแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่เลย ใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นลายดั้งเดิมค่ะ เป็นลายเอกลักษณ์ ลายดอกพิกุลพิกุลค่ะ ลายดั้งเดิม เป็นลายเก่าค่ะ มีเก้าตะกอค่ะ เรายกตะกอแรก ตะกอที่สองที่สามที่สี่ จนถึงที่เก้า แล้วก็สลับดอก ได้ ขึ้นดอก โอ้ออย่างนี้ต้องทำสองรอบใหญ่ ถึงจะได้หนึ่งดอกกลับคืนมาก็ได้อีกครึ่งดอกโหอย่างนี้กว่าจะได้หนึ่งผืนนี่ใช้เวลานานไหมครับอาทิตย์หนึ่งทอได้แค่สองผืนโหอาทิตย์ทอได้แค่สองผืนซึ่งลายนี้ก็นักท่องเที่ยวจะนิยมใช่ไหมครับผ้ายกนี่ออกไม่ทันนะคะตอนนี้ออเดอร์มาช่วงหน้าหนาวเนี่ย คือต้องจองคิวกันเลยออเดอร์ถึงปีหน้าเลยค่ะสองร้อยผืนสองร้อยผืนสองร้อยผืนค่ะ ป้าเหลื่อมทอมากี่ปีแล้วครับ ผม20ปีแล้วโอ้แล้วจากตรงนี้เราจะไปไหนกันต่อครับผม อ่าเดี๋ยวยายจะพาโดมไปดูคุณตาเนาะ คุณตาวงทำตุ๊กตาบาโหนนะคะตุ๊กตุ๊กตาบาโหน อยากรู้ไหมอ๋ออยากเห็นแล้วครับเดี๋ยวพเดี๋ยวพี่พาไป โอเคครับ ไปเลยดีกว่า สวัสดีครับไปเด้อนี่ครับ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ ได้พบได้เจอเรื่องราวแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้ พบได้เจอแล้วคุณตาวงนี้เขาอายุเท่าไหร่อะครับก็คุณตาก็วัย88 ปีแล้วค่ะโห88 ปี หลังนี้ใช่ไหมครับพี่แหม่มอ่าหลังนี้เลยค่ะ บ้านคุณตา วงคุณตา สวัสดีครับ ลูกหลานมาเอลแฮมเบอร์เดอร์ดูให้คุณตาสาธิตให้ดูว่าทำยังไง บีบยังปบีบท้ายสุดเลย บีบงบีบท้ายเออบีบท้าย อ๋ออเล่นได้หลายอย่างเล่นได้หลายอย่างโอ้คนตาเล่นทายดูนะครับทายยากทายยากไอ้มีไข่ด้วยคุณตาทำมา กี่ปีครับยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้ว คุณตาบอกว่าแก้อาการนิ้วล็อกนะครับ เวลาเราออกแรงบีบนะครับ เราก็จะได้บริหารนิ้วมือเอ้ผมได้มาแล้วครับสองตัว ผู้ชายตัวหนึ่งผู้หญิงตัวหนึ่งครับ ผม มีลายเซ็นตาวงด้วยครับลิมิเต็ดมากๆของแท้มีลายเซ็นครับ คุณตาครับ ผมเอาสองตัวนะครับ ตัวละร้อยห้าสิบใช่ไหมครับ โอเคครับสองตัวสองร้อยนะเอาคุณตารู้คุณตารู้ ความดันยังดี ครับคุณดาครับสามร้อยครับผมคุณดามากครับ สวัสดีครับพี่อุดรสวัสดีครับผมกำลังทำอยู่เลยนะครับผมอันนี้กำลังทำก้านหนีบมันอยู่ครับก้านตัวหนีบอ๋อคืออันนี้คือเริ่มต้นการทำชิ้นแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเหลาก็นั่งเหลาถักอะไรเนี้ยเรื่อยๆจนกว่าจะได้รูปร่างเป็นแบบนี้ จนมันเรียวแล้วก็เดี๋ยวก็เอากระดาษทรายมาถูขัดไม่ให้คขมเียน่มีนอย่างนี้ใช้ไม้อะไรทำอะครับไมสัไม้สัก อยากจะให้พี่อุดรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับผมครับ ถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่บ้านนาตุนจันทร์ของเรานะครับ ก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมบ้านตาวงได้ ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับ ขอให้มาเที่ยวแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับ